วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับอัศวิน สุเทพออนไลน์ทำออนไลน์ยังไงให้ได้ร้อยล้านง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจในรายละเอียดทุกมิติทุกขั้นตอนก่อนนะครับ วันนี้ผมก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่อง วิธีการขายของทางออนไลน์ แน่มีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับวิธีการขายของทางออนไลน์หนึ่งเนี่ยเลยนะครับเราก็ต้องรู้สินค้าที่เราขายก่อนนะฮะว่าเป็นสินค้าเก่าหรือเป็นสินค้าใหม่ ถ้าเป็นสินค้าใหม่ก็ง่ายนิดนึง ครับเพราะว่าสินค้าใหม่เนี่ย เนื่องจากว่าสามารถพร้อมใช้งานได้เลย แต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าเก่าล่ะ สินค้าเก่าหรือว่าสินค้ามือสองเนี่ย เราหนึ่งเราก็ต้องตรวจเช็คก่อนว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับ และสภาพนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าสภาพไม่พร้อมใช้งาน เราก็อาจจะตีเป็นซากไปเลยนะครับ เพราะว่าสินค้าบางชนิดเนี่ยเขาสามารถที่จะนำซากเนี่ยไปใช้ได้ต่อนะครับ หมายถึงว่านำไปเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกทำเอากลับมาเอากลับมา รีไซเคิลรีไซเคิลอ่านั่นแหละเรียกเอากลับมาใช้ได้นะอันนี้เราขายซากไป แต่ว่าถ้าหากว่าสินค้าสภาพยังใช้ได้อ้าวแล้วใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เราก็ต้องดูก่อนว่าสินค้านั้นอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องไฟฟ้า เราก็ต้องเช็คก่อนว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับ มีไฟรั่วไฟช็อต ไฟดูดอะไรหรือเปล่า หรือว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ เราก็ต้องเช็คก่อนว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับ หลังจากนั้นเมื่อเราดูแล้วว่าสภาพพร้อมใช้งานนะครับ เราก็ เตรียมการต่อไปก็คือถ่ายรูปนะครับหรือว่าทำถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังยิ่งหลาย ๆ ภาพยิ่งดีนะครับเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะดูนะครับยิ่งดูรายละเอียดเยอะก็ยิ่งดี เราก็บอกชื่อรุ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจเช็คดูราคานะว่าราคาในท้องตลาดเนี่ยสภาพเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่นะครับเราก็ถึงจะได้ข้อสรุปมานะครับหลังจากนั้นเราได้ข้อสรุปมาแล้วเนี่ยเราถึงจะนำสินค้าเนี่ยไปลงขาย ในเว็บไซต์ต่างๆหรือช่องทางอื่นๆนะครับวันนี้ผมอัศวินเทพออนไลน์ก็มีสาระดีๆแบบนี้มาฝากกัน แล้วก็จะมาฝากกันทุกประจำเลยทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มตรงนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดติดตามไว้นะฮะแล้วช่วยนิดนึงนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ ไปให้ท่านอื่นได้ชมกันด้วยนะครับเพราะว่ายังมีเพื่อนๆอีกมากมาย ที่เริ่มที่จะทำธุรกิจทางออนไลน์ แต่เพียงว่าบางครั้ง เกตเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้เนี่ยเราอาจจะหลงลืมไปนะครับ เราไปทำแต่เรื่องใหญ่ๆ อย่างเดียวนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของการเช็คราคาก่อนว่าท่านอื่น ๆ เนี่ยเขาขายไหนราคาเท่าไหร่นะครับ เราก็ขายให้ใกล้เคียงหรือว่าประมาณการได้นะครับ อันนี้ก็นำมาฝากกันครับ แล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เลยในตอนถัดไปตอนนี้ลาไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ